เอางี้ตาเนี่ยผมจะไม่ซื้อฟรีสปินนะเดี๋ยวผมจะดันเบ็ดเอามาดูฮะมาดูฮะเพราะว่ามีแววแจกระหว่างเกมนี่เยอะเหลือเกินฮะแบบนี้มีโอกาสท่านผู้ชมฮะสวยฮะมา1ดอกแล้ว 5,700 เห็นไหมท่านผู้ชมฮะมันจะมาดอกปังๆแบบนี้แหละ มันจะมาปังๆแบบนี้แหละ นี่แหละคือที่อยากได้ฮะนะไม่ได้หวังให้แตกทุกไม้หรอกแต่ขอแตกดอกใหญ่ๆมาสักที2ทีก็มันคุ้มฮะท่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆกำไรตอนนี้คือประมาณ 1 7ื่นฮะท่านผู้ชมพูดกันตรงๆตรงนี้เลยแหละหมื่นเจ็ดฮะ นะเอาอีกสิบหมุนนะผมปล่อยไหลนะ ขอยัดกดนะ มาครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะเฮตต้นชาแนลนะครับผมเฮตต้นสเตตฟัดมาแล้วจ้านะครับผมใส่เสาปบมือเข้าไปสักหน่อยดีไหมเนี่ยท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวมาดึกสักนิดนึงท่านผู้ชมเพราะว่าโอ้โหนะ การงานอะไรหลาย ๆ อย่างธุระปะปังอะไรมันเยอะเหลือเกินนะเอียต้นเนี่ยทั้งลูกทั้งเมียทั้งนู่นนี่นั่นแหละโอ้โหวุ่นวายซะเหลือเกินอ่ะก็พอจะมีเวลาบ้างเวลาว่างบ้างนะครับ ก็มาพบปะเพื่อนๆนะรวมถึงเพื่อนในกลุ่มแอปแบนนะเราคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้ว นะครับ ผมคุยกันตลอดอยู่แล้วนะอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ ผมในเรื่องคนรับอัปเดตเอ็กนะครับผมอย่าลืมไปเก็บกันนะ นะครับในคลิปของเฮียนี่แหละนะครับใบสักนิดนึงก็ได้นะเออเรื่องโคตรลับเนี่ยจะเริ่มประมาณนาทีที่ 2 นะ เป็นต้นไปโดยประมาณนะ อืม ก็มันจะมีประมาณว่ายังไงล่ะ บางคลิปเราไปกำหนดไม่ได้ท่านผู้ชมฮะมันมีคลิปสั้นคลิปยาว เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ทางที่ดีคือนั่งดูเลยนั่งดูเพลินๆอ่ะรับรองเก็บได้ครบแน่นอนนะสี่ชุดนะครับผมมีทั้งหมด4ชุดนะโค้ดลับนะ พูดถึงเรื่องโค้ดลับสักนิดหนึ่งเพราะว่าเพื่อนๆหลายท่านงงนะว่าเฮียสรุปโค้ดมันมีกี่ตัวเพราะว่า เพื่อนๆ หลายคนเนี่ย กดแบบรีรีรีไปเลย นะครับ มันก็ไม่ครบอะนะครับมาล่าสุดก็คือถอนไปเรียบร้อยนะบวกบิ๊กวินโคตรบิ๊กวินรางวัลก้อนโตท่านผู้ชม นะครับมอวินทุนน้อยหน่อยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกัน เพราะว่าเดี๋ยวมันจะร่ายยาวเกินไปนะครับผมมาเรามาเพื่อปั่นสปินอยู่แล้ว ทุนมาที่2องพันสองนะเอาใจเพื่อนใส่ทุนน้อยนิดนึงนะที่ทิ้งท้ายไว้ในรอบที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชม นะครับ2,200 มาดูซิว่าตรงนี้จะได้เรื่องได้ราวได้การได้งานหรือเปล่า เอาอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะไม่ล้างหน้ากระดาน แต่ว่าผมขอเริ่มต้นอย่างนี้นะ ถือซะว่าแอบเมียเล่นได้ไหมรอบเนี้ยท่านผู้ชมฮะเพราะว่าผมจะเล่นแบบโอเวอร์แบบโอเวอร์เทรดเลยภาษานักเล่นหุ้นเขาเรียกกันโอเคนะ ผมจะอยู่ที่เบ็ดร้อยนะ เบ็ดร้อยได้กี่ครั้ง 20 22 ครั้ง ถ้าไม่โดนเลยก็คือจบ นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะกดไปที่30เลยนะ ท่านผู้ชมฮะถ้ามันโดนมาสักดอกหนึ่งผมว่าคุ้มแน่นอนเบ็ดร้อยแต่ไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียเติมเข้ามาใหม่ฮะนะครับมาดูกันครับผมนะกับ 2,200 แล้วก็เบ็ด100 ไปครับผมนะยี่สิบสองครั้งหมดแน่นอนท่านผู้ชมฮะแต่ผมเชื่อเลยมีแววดีมาแล้วเห็นไหมท่านผู้ชมฮะแปดร้อยโอ้ไปดิครับพันแปดขอคุมๆนะเบ็ดร้อยเนี่ย แล้วผมจะซื้อฟีสปินให้ดูได้ค่ะปอเช่แล้วมันฟินฟินฟินเงินเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินเนี่ยเราร้องถูกว่าวะ โอ้โห มาจริงนะช่วงนี้ โอ้โห อ่ะมาสวยๆนะ2,920ฮะเปิดนี้ไป ถือว่าไม่น่าแปลกนะเอาจริงๆเนี่ยเบ็ดร้อยเนี่ยบวกขนาดนี้ไม่เยอะนะบวกเนี่ย2 0 0เนี่ย ผมบอกเลยนะไม่เยอะนะสเก็ตเตอร์มา ตัวแมวทองคูณมาโบบะซัมบาราฮาหกพันหกร้อยเอาเรื่องกระเบื้องแตกเป็นไงท่านผู้ชมเป็นไงล่ะครับผมท่านผู้ชมนะอย่าว่าเฮียต้นโมนะเห็นกับตาทุกท่านเดี๋ยวนี้แหละฮะว่ามันมาแล้วฮะอิ่มอกอิ่มใจ โลกนี้ไม่มีเทียบเคียงโอ้ยตอนดึกนี่ไม่ต้องห่วงเลยผมไม่รู้ว่าผมมั่นใจนะ ตอนดึกเนี่ย ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเล่นเยอะหรือเล่นน้อยอะไรยังไงอะแต่ว่า มันชอบแจกตอนดึกอะ่ะ เป็นไปได้นะ เป็นไปได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เพื่อนๆเเล่นน้อยเหรอคนเล่นน้อยแล้วแบบว่าอ่ะแจกนะ สุ่มๆแจกประมาณเนี้ยหมายถึงว่าตัวเกมมันปล่อยอะ่ะนะครับลื่นๆมาแบบนี้แหละยังชอบเลยฮะไปยาวๆฮะผมขอเทอร์โบนะ ช้าเลยเกินวะไม่ทันใจไวสลุนซะเลยเริ่มดูด เรียบร้อยเริ่มดูดเริ่มเกลือฮะมันเป็นอย่างนี้แหละปกติฮะ ไม่ดูดไม่ใช่ฮะ ไม่ใช่มันจะแจกเราตลอดแจกทุกไม้เป็นไปไม่ได้นะท่านผู้ชมฮะ เป็นไปไม่ได้อันนั้นอันนั้นไม่ใช่ละแต่นิ้ฐานไว้เลยนะครับ แจกแบบบวกน้อยบ้าง เยอะบ้างฮะ สลับสลับกันไป แต่สำคัญก็คือว่า ขอให้เข้ามาสักดอกหนึ่งเหอะนะดอกบิ๊กวินเข้ามาแล้วก็ตัวคูณหนักๆเนี่ยสำหรับเกมลักกี้ในโกเกมแมวเนี่ยนะครับ มันคุ้มฮะที่เราหวังก็คือว่าให้มันแตกแบบโดนโดนดอกที่มันคูณเยอะนี่ไงนี่ไง แบบนี้ไงโบ๊ะบเห็นไหมท่านผู้ชมฮะคูณ 8 แมวทองขอแมวทองนี่ไหมแมวทองนี่ไหมเรียบร้อย นี่ไง ท่านผู้ชมฮะเป็นไงครับผม ท่านผู้ชมฮะหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบมาเปิดนี้สวยฮะคอมโบนี้ไป จัดมาอีกสองพันหกอยู่ในมือแล้วนะตอนนี้ เอาง่ายๆกำไรตอนนี้ประมาณหมื่นหนึ่งนะประมาณหมื่นเด็ดผมตีกลม ๆ ไปเลยฮะนะ ช้าเหลือเกิน เอาไปสักหน่อยจะได้กดมือนะพูดตรงนะเอางี้ตาเนี้ยผมจะไม่ซื้อฟรีสปินนะเดี๋ยวผมจะ ดันเบ็ดเอามาดูฮะ มาดูฮะ เพราะว่ามีแววแจกระหว่างเกมนี่เยอะเหลือเกินฮะแบบนี้มีโอกาสท่านชมฮะสวยฮะมา 1 ดอกแล้ว 5,700 เห็นไหมท่านชมฮะมันจะมาดอกปังๆแบบนี้แหละ มันจะมาปังๆแบบนี้แหละ นี่แหละคือที่อยากได้ฮะนะ ไม่ได้หวังให้แตกทุกไม้หรอก แต่ขอแตกดอกใหญ่ๆ มาสักที2ทีก็มันคุ้มฮะท่านชมฮะ เอาง่ายๆกำไรตอนนี้คือประมาณ1 7ื่นฮะท่านผู้ชม พูดกันตรงๆตตรงนี้เลยแหละหมื่นเจ็ดฮะนะ เอาอีกสิบหมุนนะ ผมปล่อยไหลนะ ขอยัดกดนะ ไปนะหกพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ะคอมโบนี้สวยจริง คูณสี่ด้วย อ่ะ อีกสิบหมุนสุดท้ายท่านผู้ชมนะผมจะปล่อยไหลไปเลยนะ ผมว่าถ้าลบก็ลบไม่เท่าไหร่แหละ เอาจริง มากสุดก็พันหนึ่งแค่นั้น แต่ผมเชื่อเลยไม่ไม่ลบอะไรมากมายหรอก ดีไม่ดีเนี่ย เดี๋ยวมีแจกอีกสักดอกนะ แถวสามแปลงร่างเป็นวายว่าไงจ๊ะหนึ่งสองสามยังมาอยู่นะ ถึงแถวสี่เอาเรื่องกับเบื้องแตก ตัวเอมา แถวใหญ่ไปหน่อยสามร้อยหกสิบวายโอ้โห แถวไกลไม่มีตัวต่อ มีตัวเชื่อมแต่ตัวออกสวยนะสเกตเตอร์ ตัวแมวทองก็ออกอ่ะสิบมาจ้ายังไงจ๊ะสักที สักทีมาสามครั้งสุดท้ายนะขอเธอมา โอ้ท่านผู้ชม เห็นไหมท่านผู้ชมหมนะจังหวะเกลือมีให้เห็นแน่นอน อันนี้ไม่ต้องแปลกใจฮะ แต่ที่ผมหวังเนี่ยเล่นเบ็ดหนักแบบนี้ก็คือ ถ้ามันแตกมันเข้ามาดอกหนึ่งอ่ะคือมันคุ้มฮะนั่นแหละคือเป้าหมายเลยอ่ะตอนนี้คือกำไรประมาณหมื่นหมื่นแปดนะอ่ะผมตีแบบนี้เลยแล้วกันนะหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแปดกว่ากว่านั่นแหละท่านผู้ชมฮะโอเค สำหรับผมพอใจไหมผมพอใจมาก แล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะผมจะเหลือติดบัญชีไว้1,150ท่านผู้ชมนะครับผม จะเหลือติดบัญชีไว้1,150แล้วก็20,000นี้ผมถอนออกแน่นอนฮะนะเซฟตี้เฟิร์สแน่นอนปลอดภัยไว้ก่อนนะยังไงก็ค่อยว่ากันเสียค่อยเติมแค่นั้นเองท่านผู้ชมนะโอเคครับผมนะรอบนี้เดี๋ยวผมขอจะถอนเดี๋ยวรอบต่อไปมาลุยเลยแป๊บเดียวเนี่ยผมถอนแป๊บเดียวไม่นานนะนะจิบน้ำชาก้องนงน้ำกันนะทำตัวร้ายสดใจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลุยต่อในรอบต่อไปจ้าสักครู่เดียวนะ